พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของข้าวกับเยาวชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หนึ่งในวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ทำได้โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ยิ่งทำมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของนักเรียนก็จะยิ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจและอินไปกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับ สวทช ร่วมกับมูลนิธิ ในห้างโรงปูนผู้หนึ่งดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนในอำเภอ คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องข้าว แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การเดินทางของเมล็ดข้าวซึ่งเน้นการเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวและพันธุกรรมข้าวระยะที่ 2 กล่องข้าวน้อย เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมข้าวการเก็บเกี่ยวสีข้าว และฝึกทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวตั้งแต่การออกแบบสร้างแบรนด์และทำบรรจุพัธุ์ข้าว ของตัวเอง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง สุดท้ายในระยะที่ 3 จะมุ่งส่งเสริมการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยมีการนำสเต็มศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ผู้ที่สนใจติดตามได้ทาง www.nstda.or.th/scicamp ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย สวทช